ากชาวไทยยวน ได้ชมกระบวนการทอผ้า และการทำตุ๊กตาบาโหนกันไปแล้วนะคะ เรายังมีอีกหนึ่งทีเด็ดของชาวไทยยวนณนะบ้านนาต้นจันตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทยัยที่รับรองได้ว่าที่นี่คือต้นตำรับคือเอกลักษณ์แห่งเดียว นั่นก็คืออาหารพื้นถิ่นที่ชื่อว่าข้าวเปิบค่ะ นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของการทำผ้าหมักโครนที่นอกจากจะสวยงามแปลกตาแล้ว ยังสัมผัสได้ถึงความนิ่มความนุ่มนวลของผ้าอีกด้วยค่ะ คุณผู้ชมครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนที่นี่นะครับสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คืออาหารพื้นถิ่นของที่นี่ครับผมนั่นก็คือข้าวเปิ๊บนั่นเองครับจ้าเดี๋ยวน้องโดมไปเจอป้าจอมเลยค่ะ ว่าการทำข้าวเปิ๊บเป็นยังไงค่ะ แล้วก็ลิ้มลองว่าเป็นยังไงเลยค่ะเดี๋ยวพี่แหม่มขอไปทำธุระนิดนึงค่ะโอเคครับเจอป้าจอมเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ค่ะป้าจอมป้าจอมครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับอ่าเจอประจอมแล้วครับคุณผู้ชม สวัสดีครับผม สวัสดีจ้าประจอมก็คือเป็นคนทำข้าวเปิ๊บที่นี่ใช่ไหมครับ ค่ะใช่ค่ะ ข้าวเปิ๊บคืออะไรครับ ข้าวเปิ๊บคือว่ามันเป็นอาหารพื้นบ้านของหมู่บ้านนาต้นจันทร์นะคะเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ อันนี้ก็คือเป็นน้ำแป้งค่ะโหคุแล้ณวผู้ชมเรารก็จะมาไล่บนผ้าโดยไม่มีน้ำมัน โหป้าจอมครับ เตานี้คืออะไรครับ เตานี้คือว่าเป็นเตาเป็นเตาปั้นใส่เตาฟืน แล้วก็ใช้นึ่งเส้นก๋วยเตี๋ยวทำเส้นสดค่ะทำเส้นสดจากเตานี้นะครับ จากเตานี้ แล้ววิธีทำทำไงครับป้าจอม ใช้ไข่ดาวเราจะมีไข่ดาว คือว่าไข่ดาวของเราไม่ใช้น้ำมันใช้ไอ้น้ำเทนอต่อจากนั้นไปเราก็หันมาทำเส้นพอทำเส้นเสร็จก็ไข่เราก็จะสุกพอดี อื มันเหมือนข้าวเกี๊ยวปากหม้อใช่ไหมครับแต่ลักษณะที่ทำเนี่ยเหมือนกันแต่รสชาติคนละอย่างของเรานี่เหมือนกับก๋วยเตี๋ยวอะภาษากลางเขาจะเรียกว่าข้าวพับแต่ภาษาถิ่นจะเรียกว่าปื๊บปู่ย่าตายายอ๋อนั่นเ่นะก็คือข้าวพับนั่นเอง ไข่ดาวก็จะสุกพอดีเลยไม่มีน้ำมันเป็นอาหาร เพื่อสุขภาพเลยทานแล้วไม่อ้วน ต่อไปก็ไปใส่เครื่องเป็นกระเทียมเจียวเป็นกระเทียมเจียวเป็นหมูสับต้นหอมก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญนะครับ ก็คือการบรงรสนั่นเองครับผมแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือใส่น้ำต้มกระดูกหมูใช่ไหมครับนะคะเวลาเทน้ำต้องมีวิธี ครับยังไงถ้าเราเทราดไปเนี่ยหน้าจะไม่สวยอ๋อต้องค่อยๆด้านข้าง ค่อยๆด้านข้าง และตอนนี้นะครับผมเราก็ได้ข้าวเปิบสมบูรณ์แบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณผู้ชมครับ และนี่ก็คือหนึ่งในหน้าที่ที่สำคัญของผมนะครับนะในการเป็นตัวแทนคุณผู้ชมชิมข้าวเปิ๊บนั่นเองเริ่มจากน้ำซุปก่อนเลย อืมหอมแล้วก็หอมหวานเค็มพอดีมากๆ คือแทบจะไม่ต้องปรุงรสเลยครับผม เรามาลองเส้นกันดีกว่า อืม ส้นเนี่ยเหนียวนุ่มกำลังดีครับ ไม่เละแล้วก็ไม่แข็งมาก ครับข้างในก็จะมีไส้เป็นผักนะครับ ผมผมว่ารสชาติกำลังดีเลยนะครับ คือถ้าไม่ปรุงรสก็อร่อยแบบกลมกล่อมครับ แต่ว่าถ้าใครที่ชอบรสจัดหรือว่าชอบทานเผ็ดนะครับ ก็จะมีเครื่องปรุงให้นะครับผม ็นไงน้องโดมรสชาติอร่อยไหมอร่อยมากเลยครับพี่แมมโมอ้ได้เรียนรู้การทำแล้วก็ได้ลิ้มลองรสชาติแล้วเนาะคือไม่เคยกินมาก่อนเลย นี่แหละค่ะ อาหารถิ่นของที่นี่ใครมาแล้วต้องมาลองกินข้าวเปิ๊บไม่งั้นมาไม่ถึง ไม่งั้นมาไม่ถึง คุณผู้ชมที่มาแวะมาเที่ยวที่นี่นะครับ อย่าลืมนะครับข้าวเปิ๊บครับเดี๋ยวเขาจะหาว่ามาไม่ถึงครับผม น้องโดมมาถึงแล้วมาถึงแล้วครับอิ่มท้องกันแล้ว เดี๋ยวพี่แหม่มจะพาผมไปไหนกันต่อครับพาไปดูขั้นตอนการทำผ้าหมักโครนและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าหมักโครนค่ะนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นเลยของที่นี่ใช่ค่ะเป็นไฮไลท์ที่หนึ่งเลยเหมือนกันค่ะคือเป็นที่เรื่องชื่อมากสำหรับนักท่องเที่ยวใช่ค่ะต้องไปดูให้ได้มาถึงที่นี่ค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะโอเคครับผมไปกันเลย แล้วฉันจะพาเธอออกไปด้วยกันให้ได้รู้ได้พบได้เจอ แล้วฉันจะพาเธอออกไปด้วยกัน และตอนนี้ผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ในบริเวณที่เขาทำผ้าหมักโคนกันแล้วนะครับผมใช่ค่ะน้องโดมค่ะครับอยากจะให้พี่แหม่มอธิบายวิธีขั้นตอนสักนิดครับ ได้เลยค่ะอันนี้ขั้นตอนแรกอะค่ะ เราอยากได้สีอะไรเราก็ต้องมาย้อมมฝ้ายก่อนนะคะน้องโดมค่ะก็คือผ้าหมักโคนเนี่ยทำจาก ฝ้ายค่ะเป็นใยฝ้ายใยธรรมชาตินะคะ เส้นฝ้ายสีขาวแล้วก็มาย้อมสีค่ะ สีก็จะเกิดจากสีที่เราต้องเลือกนะคะเลือก วัตถุดิบเลือกวัตถุดิบที่มันเป็นยางอะค่ะประเภทยางอย่างมะม่วงเลยค่ะ เป็นใบมะม่วงเป็นเปลือกเปลือกจันทร์เปลือยเพกาใบ ต่างๆค่ะประเภทที่เกิดมียางอะค่ะมันจะทำให้สีนนติดติดทนดีค่ะ ย้อมฝ้ายก่อนนะคะ ย้อมฝ้ายเสร็จเราก็ต้องเอาไปผ่านกระบวนการทอ หลังจากที่เราทอผ้าเสร็จเรียบร้อยเป็นผืนผ้าเราต้องผ่านกระบวนการต่อไปค่ะ ในเรื่องของการหมักโครนนะคะนี่ครับคุณผู้ชมเาต้องมาทำมามามาหมักไว้ก่อนนะคะ ซึ่งตรงนี้ที่เขาเรียกว่าหมักโครนใช่ค่ะใช่ค่ะ แล้วก็จะผ่านกระบวนการตัวนี้เราจะหมักไว้ที่ประมาณหนึ่งคืนนะคะค่ะหนึ่งคืนผ่านไปเราก็ต้องอออกมาซักค่ะ ซัก ให้สะอาดนะคะ เราหมักโครนเพื่ออะไรครับผมหมักนี้ก็คือทำให้ผ้านั้นนุ่มอะค่ะน้องโดมทำให้ผ้านุ่มทำให้สีติดทนทำให้สีติดผ้านุ่มค่ะทำให้สีเป็นสีเอิร์ธโทนดอบดอกโทนสีออกมา และหลังจากที่เราหมักโครนแล้วก็ซักเอาโครนออกแล้วนะครับผมแล้วก็จะได้เนื้อผ้าแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าใช่เลยค่ะน้องโดมอ่าแล้วขั้นตอนต่อไปทำอะไรต่อครับ เอาไปย้อมทับเลยค่ะเอาไปย้อมทับตรงนี้ก็จะเป็นการย้อมสีอีกคอีกครั้งหนึ่งแล้วเราต้องกวนนานแค่ไหนครับ ก็กวนอยู่ไปประมาณชั่วโมงครึ่งอะแล้วการกวนอย่างเงี้ยมันมันช่วยอะไรครับ ก็ช่วยให้ผ้านะไม่ไม่ไม่ด่างอะค่ะถ้าเราแช่ไว้นิ่งๆเราไม่กวนเลยเราไม่ตำเนี่ยสีจะไม่เท่ากันสีไม่สใช่ไหม่ำเสมอแล้ววิธีการย้อมผ้าแบบเนี้ยเขามีมานานหรือยังครับ จริงๆอะมีมานานแล้วค่ะตั้งแต่สมัยปู่ย่าค่ะ มันเป็นภูมิปัญญาค่ะสมัยก่อนอะอ่าเสร็จจากชั่วโมงครึ่งเราก็เอาไปซักนะคะ ซักแล้วก็เอามาตากตากแล้วก็เอาไปรีดอะค่ะโอเค้เราไปดูกันเลยครับได้ค่ะ และบริเวณนี้นะครับคุณผู้ชมก็เป็นส่วนที่จัดแสดงและวางจำหน่าย ผลิตภัณฑ์จากผ้าหมักโคลนครับ เราก็จะเห็นผลิตภัณฑ์มีทั้งเสื้อผ้านะครับกระเป๋าตุ๊กตา หรือแม้แต่ผ้าบันคอครับผมเราก็จะจำหน่ายที่นี่แล้วก็ส่งขายด้วยใช่ไหมครับค่ะส่วนหนึ่งที่นี่เป็นแหล่งผลิตนะคะผลิต เพื่อให้ลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชม แล้วก็มาดูขั้นตอนนะคะที่น้องโดมไปดูมาทั้งหมด อ่าค่ะรับผม อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่แหล่งรวมค่ะผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปแล้วค่ะ ลูกค้าสามารถมาซื้อแล้วก็จับจ่ายแล้วเป็นของฝากของขวัญมาจับจ่ายได้ได้ที่นี่ แล้วก็อีกที่หนึ่งก็อยู่ที่กรุงเทพก็อยู่ที่จตุจักรนะคะ อยู่ที่โครงการ22ค่ะซอยส่ทับกค่ะ แล้วราคาแพงไหมครับ อย่างเสื้อผ้าเนี่ยตัวเท่าไหร่ครับถ้าที่นี่ก็ไม่แพงอะค่ะ ก็ก็ถ้า มาถึงที่เราก็จะจะมีราคาที่ใกล้เคียง ใกล้เคียงในราคาส่งส่งค่ะในราคาคุณผู้ชมนะครับ ใครที่แวะเวียนมาแถวนี้ก็อย่าลืมนะครับ มาเยี่ยมชมมาดูกระบวนการผลิตผ้าหมักโครนะครับ ซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับของที่นี่ แล้วก็เราก็จะได้เห็นถึงวิถีชีวิตได้เห็นถึงการทำงานของชุมชนนะครับที่เป็นผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดนะครับนุ่มไหมคะนุ่มมาก ๆเลยครับ ไม่ ไม่เหมือนโคนนะครับ หอม นุ่มหอม นอกเหนือจากงานงานฝีมือแล้วเนาะ พี่ก็อยากจะฝากฝังใน ในส่วนของอลูกค้าท่านใดค่ะ อยากมาเยี่ยมชมค่ะเราก็จะมีออีกสถานที่ในบริเวณในหมู่บ้านในชุมชนของเราค่ะ ที่นี่ก็จะมีโฮมสเตย์ค่ะรองรับลูกค้าค่ะ ถ้าถ้าลูกค้ามา ไม่ไม่ไม่ไม่ไปกลับมามานอนก็ได้ค่ะ เราก็จะมีสถานที่อีกอีกที่หนึ่งค่ะที่โฮมสเตย์นี่จะเป็นที่รองรับลูกค้าได้ สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่อยากใกล้ชิดถึงวิถีชุมชนของที่นี่นะครับแล้วก็ใกล้ชิดถึงธรรมชาติด้วยครับผมใช่ค่ะตรงนี้ก็คือลายดอกอ่าเป็นนี่ไงดอกพิกุลที่เราดูเมื่อกี้ค่ะนี่ก็คือสำเร็จแล้วเสร็จแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอ้โหสีทองเลยน่แน่ สำหรับวันนี้นะครับ ผมก็ต้องขอขอบคุณพี่แหม่มมากครับ ขอบคุณครับ ที่พาผมและคุณผู้ชมมาค้นพบความน่าทึ่งทางธรรมชาติ ที่ถูกค้นพบมานานนับร้อยปี ที่หมู่บ้านนาต้นจันทร์แห่งนี้นะครับผม แล้วฉันจะพาเธอออกไปด้วยกัน ให้ได้รู้ได้พบได้เจอ ราวดีๆอีกฟาฟ้ายังมีมากมาย แล้วฉันจะพาเธอไปกอดสายลมให้เธอหนีไปจากความวุ่นวาย ไม่ต้องคิดอะไรจำให้ฉันมาไปด้วยกัน